กำลังไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะ เราจะไปสังขบุรี ก่อนที่เราจะขึ้นเขาสันดอกบัวนะจ๊ะวันนี้เราจะไปดูว่าที่สังขบุรีอ่ะมันเขาเขาแบบช่วงนี้มันเป็นยังไงบ้างลองเออเราไปพักกันตรงนั้นอ่ะคืนหนึ่งก่อนพักกันที่อุทยานนะจ๊ะ แล้วก็ ดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นเขาสันนอกบัวกัน เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นดีกว่านะคะ นี้ก็จะเป็นหอระฆังนะครับ ที่เราเห็นทาสีใหม่นะทางวัดได้มาตกแต่งทาสีเพื่อทำพิธีตักน้ำถวายในหลวงองค์ที่ 10 นะครับอำเภอสังขบุรีทำพิธีตักน้ำบริเวณนี้นะครับ หอระฆังอย่างจุดบริเวณด้านหน้าวัดที่เราเรียกกันว่าสามประสบก็คือด้านนอกเรานี่นะครับ ด้านหลังนี่นะฮะที่เราเรียกกันว่าสามประสบ ก็คือว่าแม่น้ำสามสายที่มาบรรจบกันนะครับ ก็จะมีสายวิกี้นะครับซองกะเลียลันตีนะครับสามสายมารวมกันอยู่หน้าวัด ก็เป็นที่มาที่เรียกกันว่าสามประสบถัดไปนั่นจะเป็นกุฏิเก่าของหลวงปู่นะครับ น้ำตรงนี้มันลึกไหมอ่ะพี่ช่วงเรือเราอยู่นี่ลึกนะครับเพราะว่าโบสถ์นี้อยู่ที่สูงนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นอีกกระพัดเลย โอ้ อันนี้คือโบสถ์ใช่ไหมที่อยู่ข้างใน อือหูเอาเอาจริงๆก็คือน้ำตรงนี้ลึกเหมือนกันนะ ถ้าเอาจริงๆอ่ะ สวยมากอ่ะ ดูดิ ดูน้ำใสมาก เนี่ยจมไปเกือบครึ่งเลยอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นมา สวยมากพุแล้วน้ำใสมากเลยอ่ะ มาดูข้างในนะจ้าโอ้ปวดใหญ่มาก อันนี้คือเป็นบ่อเหรอ อ๋อนะจ๊ะ รงนี้เราอยู่ตรงไหนนะ วัดสมเด็จวัดสมเด็จใช่ไหมใช่ เขาบอกว่าเป็นเจดีย์ที่อยู่ข้างบนนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะ ว่าเป็นยังไง วัดศรีสุวรรณนะครับ เป็นวัดชาวกเพลียงพุทธนะครับโบสถ์นี้ก็จะสร้างเป็นโบสถ์แรกนะฮะคู่ตัวอำเภอสังขบุรีเก่านะครับเข้าๆก็ร้อยกว่าปีแล้วครับก็จะเก่ากว่าวัดวังวิเวการามนะครับหลวงพ่ออุตมะที่ท่านมาจากพม่าเนี่ยท่านมาอยู่วัดนี้ก่อนที่จะไปสร้างวัดวังวิเวการามนะครับ วัดวังเนี่ยสร้างเป็นโบสถ์ที่สองในตัวอำเภอเก่านะครับลึกไหมครับตัวนเนี่ย นนี้ก็จะเป็นตัว โบสถ์นะฮะลึกเหมือนเดิมโครงหลังคาเลย โอ้นี่โครงหลังคาแสดงว่าโอ้โหอันนั้นก็ลึกมาก หน้าต่างยังอยู่ข้างล่าง โอ้แต่ก็ช่วงนี้เป็นบางปีก็บางปีก็สามารถที่จะเดินบริเวณโบสถ์นี้ได้บางปีนี่เดินได้ทั้งสามโบสถ์นะบางปีนี่เราจอดเรือด้านนอกนู้นเลยเราเดินขึ้นมาโอ้แสดงว่าน้ำลงเยอะเหมือนกันเนาะครับอืม งั้นตอนนี้คือน้ำมันขึ้นเรียงนะครับ เป็นวัดชาวกะเหรี่ยงพุทธนะฮะแล้วสร้างเป็นโบสถ์แรก เพราะว่าสมัยก่อนนี้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวกะเหรี่ยง70%นะครับอำเภอสังขบุรีนะฮะชาวมอญก็มาพร้อมกับหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อท่านมาท่านก็มา เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดนี้ด้วยนะ ประวัติท่าน ว่าเป็นเจ้าอาวาสองค์องค์ที่เก้าแล้วต่อมาได้มี กระเลียงนะครับมอบที่ให้หลวงปู่สร้างวัดหลวงปู่ก็เลยไปสร้างวัดฝั่งนู้นนะครับร้อยห้าสิบไร่เนี่ยที่เราวิ่งไปทีแรกนะวัดวังวิเวการามเพราะว่าเริ่มทีเลยเริ่มแรกเลยที่เราวิ่งเรือกันนะครับเราจะวิ่งกันอยู่วัดเดียวก็คือเป็นวัดวังวิเวการาม เพราะว่าจุดนี้เราก็จะไม่ไม่ไม่ไม่ได้พามา แล้วก็วัดสมเด็จเนี่ย เราก็มาเพิ่งจะมาพามาช่วงหลังนี่เองครับ แต่ก่อนเนี้ยเราจะวิ่งกันอยู่วัดเดียวเนี่ย วัดวัดวังวิเวการามที่เรียกว่าวัดจมน้ำก็นักท่องเที่ยวตอนที่หลวงปู่ท่านอยู่ยังยังไม่มรณภาพอ่ะลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ถามว่าไปวัดเก่าอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราใช้เรือหาปลากันด้วยลำเล็กๆอะครับ นั่งทีละสองคน นะครับ ก็พามาเที่ยว อ่าวพอนั่นแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะ อันนี้ก็เลยต้องหาเป็นเรือใหญ่มา วัสดีทุกคน ตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานมอนนะจ๊ะ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดนะฮะเเป็นอันดับสองของโลกนะจ๊ะ นี่สะพานก็จะทำด้วยไม้ทั้งสะพานเลยนะ เออ แล้วเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญมาก แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่เขาเรียกว่า เป็นแลนด์มาร์คเดียวของที่นี่เลยอะที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ที่มาสังขบุรีแล้วต้องมาที่นี่ เลิศมากอะดูฮะแล้วยาวมากสวยมากอะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนเนาะเพราะว่าที่มาตรงเนี้ยมันเป็นช่วงแบบเป็นวันธรรมดาน่ะแล้วก็ไม่ใช่ช่วงเทศกาลหรือว่าอะไรยังไง ก็จะเงียบๆแบบนี้นะจ๊ะแสนธรรมดาเลยใช่แสนธรรมดา ธรรมดา มื่อกี้เราล่องเรือไปวัดมาแล้วเราก็มาเดินแถวนี้ จริง ๆ แล้วอ่ะถ้าจะให้สวยให้ให้ดีตรงเนี้ยจะเป็นช่วงเย็นๆหรือช่วงแบบเช้าๆอย่างเงี้ย มันจะมันจะไม่ร้อนอย่างนี้อันนี้คือมาตอนกี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงอ่ะคิดดูเถอะเออ บรรยากาศก็จะร้อนนิดนึง เดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้กันก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะ วันนี้ไม่รู้นะว่าจะตกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะยังไม่ตกละมากกว่าผ้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะร้อนมาก ปกติคนเข้ามาเที่ยวกันประมาณเที่ยเยอะค่ะกี่โมงอะฮะ ที่เขามาเดินกัน ตอนเย็นๆใช่ไหมประมาณห้าโมงหกโมงเยอะมากอ๋อตอนนี้ยูงมีแอร์พี่ออันนี้อีนี่บ้าอยู่คนเดียวมาเดินตอนเที่ยงาเขามาก็เขาก็มาเรื่อยๆพี่อ๋อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ